เชื่อมต่อญิงนะฮะ มีต่อ ขอเต็มๆหน่อยได้ไหมเออยังไงเออม่อีกตรงนั้น เต็มๆ จะเป็นยังไง ช็อตนี้หมื่นสองนะท่านผู้ชมเอ้ย โอ้ย โคตรเอานะฮะท่านผู้ชมนะ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 ไม่รู้นี่เป็นเช่นไรนะผมขออนุญาตไปที่เบ็ดสิบบาทก่อนสิบดอกนะฮะท่านผู้ชมล้างหน้าล้างตานะไปครับเกมนี้ไม่ค่อยไได้เข้ามาเล่นนานนะฮะท่านผู้ชม วันนี้ขอมาลองมาตำหน่อยนะดูว่าจะเกิดเปล่าหัวใจล็อกเนี่ยล็อกถ้าล็อกเต็มหน้ากระดานเนี่ยอาจจะได้รางวัลเยอะหน่อยนะคูณสองเข้าไปช็อตนี้เท่าไหร่ อ้เปลี่ยนมาเป็นไวอีกนะฮะเหลือไวอีกสองยังไงล็อก ยังมีตัวล็อกอยู่นะฮะท่านผู้ชม เออ เท่าไหร่ปดช็อตนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมนะสำหรับดอก แรก ดอกล้างหน้าล้างตานะฮะ เออล็อกมานะวายสี่ตัวนะฮะท่านผู้ชม อไงหัวใจโคตรช็อตนี้โอ้ยังมีวายต่อนะท่านผู้ชมนะ ยังไงครับผม ยังไงครับ มีต่อเต็มกระดานไหมไม่เต็มนะฮะ แต่ช็อตนี้ 171 บาทครับทู้าเข้าไปนะฮะท่านผู้ชมนะ เอาเรื่องว่ะ มาถูกจังหวะนะฮะกับช่วงเวลานี้นะฮะผู้ชมนะ สองเก้าสองนะฮะเอ้ยเอาเรื่องว่ะเบ็ดสิบบาท เดี๋ยวผมเพิ่มเบ็ดขึ้นเลยดีกว่านะ ขออนุญาตเป็นที่เบ็ดหนึ่งร้อยบ้างนะฮะท่านผู้ชมนะ ขอสักสิบดอกมันจะเป็นเช่นไรนะเออล็อกมาแล้ว ล็อกมานะฮะหหใจเย็นๆ นะฮะท่านผู้ชม ใจเย็นๆ นะครับ ผมขออีกสิบดอกกับกับเบ็ดอีกหนึ่งร้อยบาทนะฮะ ำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ผมนะเพื่อพี่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่วงนี้ก็ห่างหายไปเนิ่นนานนะฮะท่านผู้ชมนะก็กลับมาแล้วนะเนื่องจากผมป่วยนะ ต้องขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมตรงนี้ ป่วยแล้วคิดถึงท่านผู้ชมไม่ไหวนะเออไงนะยังไง แต่ป่วยผมก็ผมก็กดไปโรงพยาบาลนะฮะท่านผู้ชม กลับมาจากโรงพยาบาลผมก็มากดที่บ้านนะเฮ้ยมัน่มันเลิกไม่ได้นะฮะผู้ชมคือของมันเนี่ยมันเราเล่นแบบมีอาชีพนะฮะค่อยๆเล่นเล่นอย่างมีสติรับรองใช้ได้นะฮะท่านผู้ชม แล้วดูดอกนี้เข้าไปเก้าร้อยหกสิบบาทมีวายลงมาต่อยยังไงครับ ผมเฮ้ยเก้าร้อยนะฮะ เฮ้ยเอาจัด ยังมีต่อเนื่องนะฮะ กมนี้ไม่มี เกมนี้ไม่มีซื้อฟีเจอร์ฟรีสปินนะฮะท่านผู้ชม ก็ต้องมาคอยลุ้นกันไปนะ ว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะ ยังไงคูณสิบสี่เข้าไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมแล้วยังมีวายลงมาต่อ แต่ไม่มีตัวเชื่อมนะดอกนี้นะมันก็โตสามพันสามร้อยบาท โอ้ยคนใช้ได้นะฮะไปผมขอเพิ่มเบ็ดไปที่สองร้อยบ้างเลย งานรีบอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชม วยหัวใจเต็มหน้ากระดานนี้พันสองนะฮะท่านผู้ชม โอ้โหแล้วคูณห้าไปช็อตนี้วิ่หกพันนะฮะทำเป็นเล่นไปนะครับ หืมยังไงเอาเรื่องนะฮะท่านผู้ชม ไปอีกสัก ไหลไปให้หมดเลยนะจ๊ะไหลไปให้หมดเลยนะจ๊ะโอ้ยมาต่อนะฮะขอเต็มกระดานสักทีได้ไหมช็อตดีพันสองแปดสิบวายลงมาอีกสามตัวนะฮะท่านผู้ชมนะ เออยังไงยังมีเชื่อมต่ออีกนะฮะมีต่อ ขอเต็มๆหน่อยได้ไหมเออ ยังไง เออ มาอีกต้องนั้น เต็มๆจะเป็นยังไงช็อตนี้หมื่นสองนะท่านผู้ชมเอ้ยโอ้ย โคตรเอานะฮะท่านผู้ชมนะ โคตรเอา ไปครับไหลไป โอ้ยกับหายไปนานนะฮะท่านผู้ชมกลับมาดอกแรกดอกนี้นะฮะ โอ้ยเป็นเรื่องเลยนะครับผม เกมนี้มันเบ็ดสูงสุดเท่าไหร่นะฮะอุ้ยผมขออนุญาตไปที่เบ็ดสักสองพันสิบที หน่อยนะฮะท่านผู้ชมนะเผื่อจะฟุก บ้างอะไรบ้างนะครับเออ ทุนคืนก่อนแล้วแต่ยังมีวายลงมาเชื่อมดอกนี้เท่าไหร่ครับเออไหลต่อไปนะฮะท่านผู้ชมคูณสี่ไปเปรแปดพันแปดแล้วยิ่งมีวายโอ้โหเต็มไปเม็ดเต็มไปหน่วยนะฮะท่านผู้ชมดอกนี้อีกหกพันนะฮะเออยังไง ยังไงล่ะฟรีฟรีเกมเข้าให้แล้วไง เออหมุนฟรีสิบดอกนะท่านผู้ชม ยอะไรจะดีขนาดนั้นโอ้ไม่กอดนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้ไม่กอดเออ ดูซิว่ามันจะเต็มบ้างไหมไม่เต็มไม่เป็นไร แต่ได้มาหมื่นสี่โอเคนะฮะ เออ ดู ดูเว้คูนี่โอ้ยสามเจ็ดนะท่านผู้ชมเนี่ยวิบ้าไปแล้วนะฮะท่านผู้ชม ฝากมาไม่ถึงหมื่นแต่เกือบแสนแล้วนะท่านผู้ชมแล้วดูดิช็อตนี้เท่าไหร่อ่ะคอยดูดิดูดิห้าหมื่นเนี่ยดูดิอาเชมิโกนะฮะท่านผู้ชมโคตรมานะโอ้ยเต็มกระดานช็อตนี้สองแสนโอ้ยบ้าไปแล้วนะท่านผู้ชม บ้าไปแล้วครับ เฮ้ยจะครึ่งล้านแล้วนะท่านผู้ชมนะ เหลืออีกเก้าหมุนทีอ่ะ มาดอกแรกมาเลยนะฮะท่านผู้ชม เกินไปนะฮะ เกินไปด้วยเอาด้วยเนี่ยยังไงสองแปดนะฮะท่านผู้ชมคูณสิบหกเข้าไปแล้วอ่ะ ออ ดูดิ แล้วยังไหลต่อเนื่องนะฮะท่านผู้ชมนะ นี่เพิ่งตาที่เจ็ดผ่านไปสามตาเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชม โอ้ยเจ็บสองช็อตนี้ ดวงกุดจัดเลยนะท่านผู้ชมนะวันนี้ เอาเรื่อง หยังไงท่านผู้ชมดูเพื่อความบันเทิงนะฮะท่านผู้ชมนะ ไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับ เออดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะ เด็กๆน้องๆที่ต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะเออ ของผมคือเล่นเป็นมืออาชีพนะฮะท่านผู้ชมนะ ในวันนี้ก็มาถึงนะ แตกขนาดนี้นะครับ ผมรู้นะฮะว่าผมต้องควรเล่นไงเล่นแล้วไม่เดือดร้อนใครนะฮะเออคูณ24คูณ25เข้าไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมฟรีเกมโคตรเด็ดนะฮะท่านผู้ชมนะดูอีก26เนี่ยจะ6แสนแล้วนะท่านผู้ชมนะ น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเอ้าดอกสุดท้ายขอเนียนๆหน่อยอีหมื่นหกมีวายลงมาต่อแต่ไม่มีตัวเชื่อมนะ โอเคครับเงินรางวัลรวมหมดนะฮะท่านผู้ชมนะเกินไปนะฮะท่านผู้ชมห้าแสนหกเก้าแปดร้อยนะฮะท่านผู้ชมนะพอแล้วนะครับ พอแล้วนะครับท่านผู้ชมนะยังไงผม ขอเตือนด้วยนะฮะ อย่าเล่นตามนะฮะ รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะ ท่านผู้ชมนะ แต่เกมนี้นี่คือว่าผมว่าโอเคเลยนะกับอาเชมิโกหลังจากที่ไม่ได้มากลับมาเล่นนานนะฮะท่านผู้ชมนะ วันนี้มาจัดแล้วก็แตกมาขนาดนี้ผมโอเคแล้วนะกับเงินทุนแค่ 8,000 กว่าบาทยังไงใครชอบเกมไหน อยากให้เล่นเกมอะไรนะลองคอมเมนต์มาใต้ล่างวิดีโอนะเดี๋ยวผมเข้าไปจัดให้นะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับ ฝากกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่เป็นกำลังใจให้กับผมนะท่านผู้ชมนะ วันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับ สวัสดีครับ